ำหรับกริยาตัวต่อไปคือกริยา p o u ซึ่งแปลว่าสามารถ ลองฟังเสียงการกระจายกริยาตัวนี้เป็นการปัจจุบัน je peux tu peux il peut elle peut nous pouvons vous pouvez ils peuvent elles peuvent การออกเสียงคำกริยา pouvoir เป็นการปัจจุบันไม่มีความซับซ้อนใดๆ แต่มีข้อสังเกตว่า รูปกริยาที่กระจายตามประธานเอกพจน์ทั้งสี่รูปคือ je tu il elle แม้จะเขียนต่างกันแต่จะออกเสียงเหมือนกัน นั่นหมายความว่าอักษร x และอักษร t ไม่มีการออกเสียงนั่นเอง ลองฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะ je peux tu peux il peut Elle peut. Nous pouvons. Vous pouvez. Ils peuvent. Elles peuvent. อย่าลืมท่องจำการกระจายคำกริยาตัวนี้บ่อย ๆนะคะ